Dear. เอวอกแกว่งไวไปมาแจ่มช้อยลอยน้ำ He 来，看到。 送他。 ราบไปกราบลงมาทีขอพรอีครั้งให้ด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนลูกช่วยก่อน Senhor. เก็บดอกไม้ me ครับพี่น้องครับ ชุดนี้คงเป็นชุดสุดท้ายในค่ำคืนนี้จากพวกเราทีมงานรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์และนางรำสาวสวยน้องโบน้ำพรสันตาราด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าขอบคุณจากพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับ อยู่กันในชุดสุดท้ายนะครับอ่ะจัดให้สักสี่ผลงานเพลงแล้วกันนะครับ